สำหรับการสร้างประโยคปฏิเสธที่ใช้กับคำคุณศัพท์ ก็ไม่ซับซ้อนแต่อย่างใดเช่นเดียวกัน คือภาษาอินโดนีเซียให้นำคำว่า tidak ไปวางหน้าคำคุณศัพท์ก็เท่ากับเป็นการบอกปฏิเสธได้ทันทีตัวอย่างประโยค ฉันไม่สวย แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saya tidak cantik ฉันไม่รวยแลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saya tidak kaya ฉันไม่จน แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saya tidak miskin ฉันไม่ฉลาด แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า saya tidak pintar